ขึ้นแน่นอนนะไม่อยากจะเอ่ยเลยนะครับ พูดเลยก็จะหาว่าคุยท่านชมฮะกลัวเราไเมื่อไรจะเก่งแล้วดันไปเลยครับผมไป400 ท่านชมเออมาไห้ทองคำมาครับผมนั้น เออโอ้โหนี่แหละนี่แหละนะ เออสักทีหน่อยเถอะ เออหมวกเอ้ยไม่ใช่หมวกเป็นไหนทองคำโอ้ดูทีไรเป็นหมวก นี่ไงวายเชื่อมมาต่อเนื่องเลยไหลเป็นน้ำเลยท่านผู้ชมฮะ นึกว่าท้องเสียแล้วจังหวะนี้โบมาอือนี่ไงละคูณ 6 ครับผมท่านผู้ชมฮะสเต็ปต่อไปคูณ 10 มาสิจ้านี่ไงสามพันสี่ร้อยละเอาเรื่อง โบมาอ้าวมาครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในต้นสเตตฝัดมาแล้วจ้าต้อนรับนะครับ ผมเพื่อนๆสมาชิกเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมในช่อง เฮต้นชาแนลนะครับผมในช่องทางของอทาง YouTube ด้วยนะครับถงรวมถึงนะโอ้โห ตะกุกตะกากไปหมดแล้วนะนอนน้อยนะช่วงนี้ นอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ในกลุ่มแอปแบนนะครับ ก็ติดตามกันได้นะ อย่าลืมนะ เก็บโค้ดลับอัปเดตเอ็กท่านชมฮะโค้ดลับอัปเดตเอ็กมีทั้งหมด 4 ชุดอ่ะผมใบให้สักนิดหนึ่งนะครับผมโค้ดลับจะเริ่มที่ช่วงเวลานะ ฟังให้ดีฮะจะเริ่มที่ช่วงเวลาประมาณนะนาทีที่ 2 เป็นต้นไป นะครับจนถึงจบคลิปนะครับรับประกันว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั่งดูนะโดยไม่โดยไม่กดสกิปข้ามไปเนี่ยนะเจอแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอะไรฮะคลิปตัวคนรับเนี่ย นะท่านผู้ชมฮะ มันจะขึ้นไม่กี่วีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงคุณกดสกิปข้ามเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันหาย มันไม่เจอเลยนะ แบบกดต่อต่อต่อต่ออย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเชื่อผมเลยว่านั่งดูไปเถอะแป๊บเดียวนะเก็บคนรับได้ครบแน่นอน 4 ชุดนะครับผมคนรับมันก็ไปแลกนะแลกเพชรแลกของรางวัลได้มากมาย ในกลุ่มแอปแบนยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนหลายท่านอยู่ในนั้นนะครับอ้าวันนี้มาที่รูปแบบเกมใหม่สักนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้มันเป็นเกมสล็อตของทางค่าย PG ที่มันมีนานแล้วท่านผู้ชมฮะ นะครับที่มันมีนานแล้วแต่ว่านะเพื่อนๆ บอกว่าเฮียไปเกมนางเงือกได้ไหมนะ ซึ่งผมจำได้พอดีว่าเกมนางเงือกเนี่ยโอ้ยผมเล่นมันนานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้กลับมาเล่นอีกเลยนะดูสังเกตได้ว่าไม่มีประวัติการเล่น เบ็ดยังอยู่ที่ต่ำสุดอยู่เลยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสักหน่อยวันนี้มีทุนมีหน้าตักอยู่ที่นะ6,164นะโดยประมาณนะครับเดี๋ยวกดล้างหน้ากระดานทิ้งไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูฮะปรับเบิดไปที่ 36ก่อนนะผมไม่ได้ซีเรียสนะตรงนี้นะ กดไปก่อนครับมันจะเป็นสล็อตสามเหลี่ยม แล้วก็สัญลักษณ์ยอ่า ถือโอกาสอธิบายตรงนี้แล้วกัน สัญลักษณ์ยมันจะวิ่งทุกการสปินฮะท่านผู้ชมฮะสัญลักษณ์ยจะวิ่งทุกการสปินเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมเป็นสล็อตแบบรูป รูปแบบที่มันแปลกๆอ่ะ แต่ผมว่าผมมาเล่นทีแรกมันก็งงเหมือนกันนะ แต่ก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะบวกหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะนะ มาดูฮะ แต่ดูเนี่ยดูที่สปินมาแล้วเนี่ย กดลังหน้ากระดังกดทีแล้วรู้สึกว่าเกลืออยู่นะท่านผู้ชม เอออามาปลาดาวมาแล้วจ้ะเนี่ย โอ้โหอืม ถึงเวลามันต้องเอาแล้วปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยครับ ผมกะว่าถ้ามันแตกมาทีหนึ่งให้มันคุ้มไปเลยนะครับ ไปฮะสิบหมุนตรงนี้ดูกัน ขอจะกดอ่าเทอร์โบสปินนะผู้ชมจะได้เร็วโอ้โหล็อกสามวายเชื่อมมาส่งตัวอะไรก็ได้แบบนี้โบ๊ะบ้าแถวเต็มไป มาน้ำตัวเจมาอีกหนึ่งรอบนะท่านผู้ชมฮะขบวนบนี้ไปบอกแล้วไปถึง แถวเต็มสุดท้ายแล้วตัววายตัวสุดท้ายยังถึงอยู่นะท่านผู้ชมอืวายมาช่องแรกอยู่แล้วหนึ่งสองสามยังไงก็เข้าอะไรก็ได้จ้านั่นแหละครับ ผมสองผ่านแล้วคอมโบนี้ เออมาสเก็ตเตอร์พอจะมีลุ้นได้หรือเปล่าสองพันสามร้อยแล้วนะอืไปต่อเนื่องครับผม นะตราบใดที่มันยังมีวายก็ยังมีลุ้นครับผมท่านผู้ชมมาอ้าวคอมโบเดียวมาสวยแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมมานะปรับไปที่เบ็ดร้อยแล้ว ถ้ามันแตกคอมโบแตกรางวัลมาหนึ่งทีนะท่านผู้ชม มันจะคุ้มค่าแบบนี้แหละนะแต่ถ้าแบบเบ็ดน้อยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันคูณน้อยอะจำนวนที่เราอ่าสปินในแต่ละรอบอะนะนะครับ โอ้โหสเก็ตเตอร์มาตัวที่ 3 ได้ไหมนะไห่ทองคงไห่ทองคำเหรียญทองมารอแล้วนะกล่องสมบัติท่านผู้ชม เรียบร้อยครับผมสเก็ตเตอร์เข้ามาแล้ว 3 ตัวแล้วเข้าวีสปิน แล้วก็มันจะเปลี่ยนเป็นอ่าสลับข้างนะ สามเหลี่ยมจะมาอยู่ที่ด้าน ซ้ายมือของเรานะเดี๋ยวคอยดูนะเพื่อโอกาสการได้ขึ้นไปอีกท่านผู้ชมฮะ แต่ว่ามีทั้งหมดที่ 8 หมุนเท่านั้นแล้วก็คูณสูงสุดถึงคูณคูณสิบนี่ไง เห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วไม่ได้เล่นนนขอประธานอภัยนะพูดผิดนะเมื่อกี้นะ เออคูณสูงสุดถึงคูณสิบให้เห็นไหม เปลือกไข่มุกสีทองตรงนี้นะท่านผู้ชมฮะ อย่าบอกนะฟรีสปีดมาแล้วเกลือเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะเสียละกวายว่าไงจ๊ะโอ้ขอสักแถวเถอะว่าเออ เอามาไข่ทองคำมาหนึ่งรอบมาสองร้อย โอ้โหสาเข้าฟรีอย่างดีมาคูณ4 แล้วจ้ะต่อไป สเต็ปต่อไปคูณ6 ขอบนที่ปลายโอ้โหยูโตโตเดี๋ยวเริ่มต้นที่คูณ2 เหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะอือโอ้โหฟรีสปินนี่เกลือจัดเลยว่ะท่านผู้ชมฮะโอ้มันใช่ไหมเนี่ยพวกคุณแนะนำผมมาเนี่ยเกมเนี้ยนะ เออมาล็อกไวมา 3 รอบท่านผู้ชม อะไรก็ได้ครับผมนะแถว 1 2 3 เตรียมตัวอยู่แล้วโบมาเลยครับผมกูเสียสองร้อยแปดสิบท่านผู้ชมฮะบวกมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหมาแล้วครับผมนะ ล็อกไว้ ในแถวที่ 2รับกันว่า 1 2 3อะไรเข้าก็ได้แบบนี้ คูณ10ไปแล้ว1,850ท่านผู้ชมฮะคอมโบที่ไปสวยงามพระรามแปจัดไปต่อเนื่องคูณ 10อีกหนึ่งรอบ 1,150ท่านผู้ชม เออมาแถวเต็มไปครับ ต่อเนื่องไหมแถว3โอ้ยมีต่อต่อท่านผู้ชมเอ้ยนะคอมโบนี้สวยฮะไป นะสี่พันเก้าสิบเหลืออีกหนึ่งหมุนสุดท้าย ผมว่าไม่บวกนะ ผมตีซะว่ามันไม่บวกเลยมันชอบเกลือหมุนสุดท้ายเนี่ย หมุนฟรีเนี่ย เรียบร้อยเห็นไหมนะ รางวัลรวมครับผมท่านชมสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบอ้าวต่อเนื่องกันไปนะท่านชมครับผมขออนุญาตแบบนี้ท่านชม ผมขออนุญาตอัพเบ็ดอัพสปิน เพิ่มขึ้นไปไล่เบ็ดไล่สับปินขึ้นไป เพราะว่านะลุ้นให้แต่งนอกหนักๆหน่วงหน่วงแล้วดอกเดียวแล้วคุ้มไปเลยได้ไหมท่านชมฮะขออนุญาตได้ไหมอย่าว่าอย่างนั้น งี้เลย มาลุ้นกันที่สิบครั้งเลยเบ็ดสี่ร้อยท่านชมฮะถ้าปังก็คือให้มันปังกันตรงนี้นะครับ ถ้ามันจบก็คือ เนี่ย ผมหมดเลยนะไอตัว4พันที่ได้มาเมื่อกี้นะสิบหมุนนะ เพราะว่าปรับเบียไปสี่ร้อยท่านผู้ชมฮะไปขอจะกดมือท่านผู้ชมฮะอ้าว ลุ้น ฟรีสปินใหม่สักหนึ่งรอบหรือเปล่าถ้าเข้ารอบนี้ก็คือความอลังการแน่นอนนะท่านผู้ชม โอ้ย เออมา มาลงมาน้ำมาจ้ะสักที ไม่โดนสักที ไม่ดีขึ้นเลย เออโอ้โห เออเอากล้องสมบัติมา นี่ไงเก้าร้อยมาดิครับผม โอ้เข้าสักทีมาเข้าสักทีรอบเดียวมา อยู่เลยขอรอบเดียวเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมฮะตันลือตกบ้านอีกแล้วครับผมนะหาขาหักแน่นอนรอบนี้มาเข้า 8ฟรีสปินแล้วก็นะผมปรับไปที่แม็กเบร400 เลยอามาดูความอลังการมันเกิดขึ้นแน่นอนนะผมอยากไม่อยากจะพูดไว้ก่อนเลยครับผมท่านผู้ชมฮะเรียกว่ารอบเดียวโป้งป้างนะเล็งหัวเข้าหัวแน่นอนได้หยุดกันแน่นอนท่านผู้ชม โอ้ยมีแววเกลือนะท่านผู้ชม โอ้ ไม่ถึงอีก โอ้ ห่างไกลเหลือเกินครับผมนะ สัญลักษณ์วายหอยมุก เอามาหมวกมาหนึ่งรอบสี่พันมาแล้วจ้ะแม่ โบมาอีกหนึ่งรอบคูณสี่ไปเลยร้อยหกสิบโอ้โห ได้น้อยจัดเลยทีเนี้ยเอาอืมแมงกะพูนกับตัวเจเรามันเหมือนกันนะไม่เข้าเลยอะเอาหนึ่งสองสามครั้งเขากินกล้วยมาแล้วจ้ะ คูณไปดีคูณ 4 มารอบต่อไป นี่ไง ดอกนี้ได้หนักๆ จริงๆเลย3,700เออ คูณ 6 นี่ไงมอยกหนึ่งรอบครับผมท่านผู้ชมมา4,500 คุ้มค่าคุ้มราคา โบมาอีกหนึ่งดอกแล้วมีสิทธิ์ลุ้น เอาดิ วายลงมาสักตัวโอ้โหท่านผู้ชมมาเหลืออีก 3 หมุนนะมาลุ้นกันครับผม 9,400คอมโบนี้ไปสวยจริงฮะ เก็บมาแล้วเรียบร้อยนะท่านผู้ชมมาเข้าฟิสปินที่เบ็ด400นะความอลังการมันเกิดขึ้นแน่นอนนะไม่อยากจะเอ่ยเลยนะครับ พูดเลยก็จะหาว่าคุยท่านผู้ชมฮะกลัวแล้วไม่เลยจะเก่งแล้วดันไปเลยครับผมเบ็ด400ท่านผู้ชม เออมาไห้ทองคำมาครับผมนั้นเออโอ้โหนี่แหละ นี่แหละ นะ เออสักทีหน่อยเถอะ เออหมวกเอ้ยไม่ใช่หมวกเป็นไหน้องขำาดูทีไรเป็นหมวก นี่ไงวายเชื่อมมาต่อเนื่องเลยไหลเป็นน้ำเลยท่านผู้ชมฮะนึกว่าท้องเสีย แล้วจังหวะนี้ โบมา อืนี่ไงละคูณหกครับผมท่านผู้ชมฮะสเต็ปต่อไปคูณสิบมาสิจ้านี่ไงสามพันสี่ร้อยละเอาเรื่อง โบมา อีกหนึ่งนิดนิดหน่อยก็ยังดีครับผมคูณสิบนะ เออไปขออัุญากดท่านผู้ชมฮะ บวกไาแล้วเหนาะเหนาะเลยครับผมนะ 9,360 นะครับผมคอมโบนี้ เอ้า และ1หมุนสุดท้ายถ้าผมว่าไม่บวกนะ เกลือแน่นอนท่านผู้ชม ถ้าบวกก็ดีไป ไม่บวกว่าแล้วไง โอ้โหมันซื้อไม่ทุกแต่หวยเนาะกูเนาะเอ้า นะท่านผู้ชมมาสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยครับผมท่านผู้ชม โอเคเพียงเท่านี้นะไม่ไปต่อนะครับ ผมนะ เพราะว่าไม่อยากเสี่ยงไปมากกว่านี้แล้วนะฝากทิ้งท้ายด้วยละกันนะ ในสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมฮะไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ผมนะให้เพื่อนนะดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาพอคิดซะว่าเฮียต้นมาเล่นนะ จัดคอนเทนต์คอนเทนต์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทำคอนเทนต์แบบมันแตกให้ดูเฉยๆนะครับ ผม ไม่ได้แนะนำไม่เล่นหรือทำตามนะจ๊ะโอเคไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปแล้วกันนะผมยังอยู่ที่เกมเมอร์เมดริชนะครับผมหรือว่าเกมนางเงือกนะที่เพื่อนๆเข้าใจกันดีนี่แหละภาษาบ้านๆของเรานี่แหละนะสื่อสารตรงกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะเดี๋ยวจะเหลือติมชีไว้เท่าไหร่นะในรอบต่อไปเดี๋ยวมาดูกันครับผมขออนุญาตถอนออกก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผม